ก็เป็นแค่คนธรรมดาดินดินมีแต่หัวใจไร้ร้ายไม่เลือนไม่รู้มันยังไงกินได้ข้าวแกงข้างทาง แล้วใครที่เดินทางแล้วใครพันแลเด็กบ้านบ้านมีสิทธิ์ไม่ regole